ีเจอร์เข้าให้หน่อยนะ แปะนะแปะยาแกงกันเลยนะแปะโอ้ยนี่พูดถึงก็มาเลยพูดถึงก็มาเลยว่าแปะสวย สวยผมดอกนี้แอ่นี้เอาเรื่องอยู่บิ๊กวินไปดีครับรออะไรบิ๊กวินดอกแรกมาแล้ว84บาทไปเอาเรื่องว่าเอาเรื่องออกมาดีว่าแปะหมุนกันต่อหมุนกันต่อเออหูเต็มกราฟไปครับดอกนี้น่าจะบิ๊กวินอีกก้อนนะน่าจะบิ๊กวินอีกก้อนอยู่ดิครับรออะไรอะจัดไปดิเออ ถือมาดีนะมันถือมาดีแต่อีกหนึ่งร้อยสิบห้าบาทครับผมเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาไปเอาเรื่องว่ะหรือกันต่อหรือกันต่อไปขออนุญาตขยับปิดกันนิดนึงแล้วกันเป็นองแล้วกันจะได้สะใจสะใจหน่อยนะมั้งนะดีดีเด้อดีดีเด้อฟีเจอร์เข้าบ่อยๆในดีแปะ ว่าจังไดว่าจังไดเฮ้ยมันมันเงียบเงียเหงาแล้วนะฮัลโหลเบ็ดสิบสองไม่ได้เรื่องหรอเบ็ดสิบสองไม่ได้เรื่องหรอเบ็ดเก้ายังเอาเรื่องอยู่นะคือไม่ใช่แล้วเริ่มไม่สวยละตรงนี้เริ่มไม่สวยเท่าไหร่ ตรงอย่างนี้เริ่มไม่สวยเท่าไหร่ที่เขาได้กินตุตุอ่ะเพื่อนรู้สึกได้กินตุตุอะไรวะน้าอะไรวะน้า ไม่ได้เรื่องเลยเป็นสองไปเป็นเก้าเหมือนเดิมดีกว่าเมื่อนะเป็นสิบสองไม่ไหวว่าไม่แตกหรือล้างกราฟไปก่อนล้างกราฟกันไปนิดนึงนี่ไงแปะมาแล้วดูดิพอขยับมาเป็นเก้าปุ๊บแปะมาปั๊บเลยนะโอ้โหแล้วดอกนี้น่าจะแพงอยู่ ดอกนี้น่าจะแพงอยู่นะดูทรงละดอกนี้น่าจะแพงอยู่บิ๊กวินไปครับรออะไรอ่ะร้อยหกสิบาทนะมันเอาเรื่องไม่กะวินซะด้วย โอ้โหแล้วดอกนี้แปะมา 2 ตัวอย่างนี้ บอกเลยว่าแจ่มบอกเลยว่าแหลมเต็มกราฟไปครับ ดอกนี้รู้เรื่องแน่นอน บอกได้เลยว่าดอกนี้รู้เรื่องแน่นอนนะไม่ต้องวิ่งเอาเรื่องมาแล้วมาแล้วแปะกูมาแล้วบอกได้เลยว่าแปะกูมาแล้วไม่กลับไป142 บาทไปแล้วจัดกันต่อแล้วจัดกันต่อเออไหลต่ออย่างต่อเนื่องไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วจังหวะนี้แตกไปอีกรอบเอ้ยแตกอีกก้อนหนึ่งก็โอ้โหลิ้นพันกันเลยทีเดียวลิ้นพันกันเลยทีเดียวเชียว มาเอาไปเอาเรื่องว่าไปเอาเรื่องว่ะขออีกหน่อยได้เปล่าขออีกหน่อยได้เปล่า ทุนสามร้อยตอนนี้เพิ่งจะได้ห้าร้อยเองขออีกหน่อยได้ไหมเพื่อน ไม่แต่จะตัวเบาในฮัลโหล สิงโตอยากได้แบบสิงโตเต็มกราฟอะไรเงี้ยสิงโตเต็มกราฟอะไรเงี้ยได้ปะถ้าได้สิงโตเต็มกราฟนะมึงบอกเลยว่าจังหนับน้ำนะ นี่แล้วแปะมาอย่างรัวแล้วแปะมาอย่างรัวแล้วสิงโตมาดอกนี้ เออ มันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดีกว่าบิ๊กวินต่ออย่างต่อเนื่องครับผมบิ๊กวินต่ออย่างต่อเนื่องไปเลยนะเมื่อนาดอกนี้เท่าไหร่มารอดูกันโอ้โหไม่กลาวินไปแล้ว จังหวะนี้โอ้โหวิเท่าไหร่วะนาดูไม่ทัน ดูไม่ทันกดไวไปหน่อยเมื่อกี้นะเมื่อกี้นิ้วไวไปหน่อยแต่ดอกนี้น่าจะไม่แพงเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดบาทก็เอาเว้ยอาสิบเจ็ดบาทก็เอาหมดอ่ะ ไปลุยกันต่อสปิน 10 สปินมาแล้วกัน ออโต้ ไปสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยแปะมารัวจัดเลยว่าแปะแม่งมารัวจริงเหมือนเพื่อนเอา โอ้โห มึงแตกทำไมนะแค่นั้นนะมึงแตกทำไม อะไรเออ แล้วแปะมางี้สวยงามไปดีครับ เราอะไรแล้ว อู้หัวมาแล้ว สิงโตกูมาแล้วนะ จังหวะนี้นะบิ๊กวินไปอีกก้อนหนึ่งครับผมรออะไรอ่ะบิ๊กวินต่อไม่รอแล้วนะบิ๊กวินต่อไม่รอแล้วนะร้อยสี่สิบบาทไอ้ร้อยสี่สิบสี่บาท ไปครับผมเออจัดไปอีกดอกหนึ่งนะ ดอกนี้น่าจะไม่แพงเท่าไหร่ แม่งคีกับยูเอามาทำไมวะนะสามสิบเก้าบาทแต่ก็ยังโอเคอยู่นะเมื่อนะ